ประเภทของสิทธิบัตร รูปแบบหรือประเภทของสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ ประเภทแรกก็คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ อย่างเช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีในการผลิตสินค้า วิธีในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลายหรือสีสันที่มองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า การออกแบบขวดน้ำให้มีลักษณะที่เปิดง่ายขึ้น